สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้เราจะมาดูการใช้งาน SSH Section เบื้องต้นกันนะคะ ในส่วนของ Section นะคะ ถ้าเราเคยใช้งาน Section นั้น ๆ แล้ว Section ที่เราเคยใช้งานจะถูกบันทึกไว้ที่ด้านซ้ายมือนะคะ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ Section เหล่านี้ได้โดยการดับเบิลคลิกค่ะ ตัวอย่างในวิดีโอจะเป็นการใช้งาน Section SSH ที่เราเข้าใช้งานระบบทารานะคะ ส่วนที่น่าสนใจใน section h h นะคะ คือหน้าต่าง HFTP ทางด้านซ้ายมือค่ะ โดยหน้าต่างนี้จะทำหน้าที่ในการโชว์ว่าเรามีไฟล์อะไรอยู่ในโฟลเดอร์เราบ้างค่ะ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับไฟล์ Explorer ใน Windows หรือ Finder ใน Mac OS นะคะ อีกส่วนที่น่าสนใจนะคะคือการใช้งานฟังก์ชัน Follow Terminal Folder ค่ะ การใช้งานฟังก์ชันนี้ใน FSTP Terminal นะคะ จะทำให้เซกชันนี้ค่ะ เปลี่ยนไปตามโฟลเดอร์ที่เราเปลี่ยนใน Terminal ปกตินะคะ ตัวอย่างเช่นเรา CD เข้าไปใน Tutorial อะค่ะ ตัวข้อมูลที่อยู่ใน HFTP Terminal เนี่ย ก็จะเปลี่ยนเข้าไปในโฟลเดอร์ Terminal เช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถแตะเบินคลิกไปที่ไฟล์ที่อยู่ในหน้าต่าง HFTP เพื่อทำการเปิด Text Editor ขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ไขไฟล์ค่ะ ในตัวอย่างนะคะเราจะทำการแก้ไขและทำการบันทึกโดยกดปุ่มเซฟนะคะ จากนั้น Mobile Xterm จะถามว่าเราจะอัปโหลดไฟล์ที่ได้รับการแก้ไข ไปที่ระบบทาราเลยหรือไม่นะคะ ในส่วนนี้ให้ตอบตกลงนะคะ โดยการคลิกที่ Yes ค่ะ จากนั้นเราสามารถตรวจสอบว่าไฟล์ของเราได้รับการแก้ไขเรียบร้อยดีไหมนะคะ โดยการใช้คำสั่ง c a ปเพื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาดูค่ะ จะเห็นว่ามีประโยคให้เราเพิ่มขึ้นมาเข้ามาอยู่ในไฟล์เรียบร้อยดีนะคะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้หน้าต่าง HFTP ในการทำไฟล์ transfer จาก HTTP section ได้ด้วยค่ะ โดยการลากไฟล์จากหน้าต่าง HFTP ไปที่เครื่องเราเลยนะคะ ในวิดีโอนะคะจะเป็นการลากไฟล์ Hello from Local จากหน้าต่าง HFTP ไปที่ Desktop นะคะ จากนั้นลองเปิดไฟล์ดูจะพบว่าเป็นไฟล์ที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ